วันที่ 8 กันยายน 2563 หรือว่าปี 2020 นะครับ เวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆ ในบ้านเรา นะครับ ทาง Apple ได้ประกาศออกมาที่เว็บไซต์ของทาง Apple นะ ว่าจะจัดงาน Apple Special Event ในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้ ซึ่งวันที่จะจัดงานคือวันที่ 15 กันยายน 2020 นี้นะครับ ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลืออยู่ 2 ข่าวลือที่บอกว่าวันนี้คือวันที่8นี่แหละ จะมีการปล่อยสินค้าตัวใหม่ออกมานะครับที่มีข่าวลือว่าจะมีการปล่อย iPad Air หรือไม่งั้นก็จะเป็น iPad รุ่นที่ 8 แล้วก็หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งก็คือตัว Apple Watch นะครับอันนั้นคือแหล่งข่าวของจอห์น โพเซอร์ได้รายงานเอาไว้ว่า จะมีสินค้าใหม่ออกมานะแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการ ออกจดหมายข่าวมาแล้วก็มีสินค้าตัวใหม่นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของมาร์กโกเมนมาร์กก็บอกว่าอ่ะแอปเปิลจะไม่ปล่อยสินค้าตอนนี้หรอก แต่คืนเนี้ยวันเนี้ยทาง Apple จะร่อนจดหมายนะครับก็คือปล่อยบัตรเชิญนะครับปล่อยบัตรเชิญหรือว่าเพื่อเป็นการบอกว่า Apple จะจัด อีเวนต์นะ และสรุปคนที่ถูกต้องนะครับก็คือทางฝั่งของมาร์กนะครับมี Apple ก็ได้ประกาศที่เว็บไซต์ แล้วก็บอกว่าเนี่ยแอปเปิลยืนยันจะจัดงาน Apple Special Event ในวันที่ 15 กันยายนที่กำลังจะถึงนี้เวลา 10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับถ้าไล่ตามเวลาในบ้านเราคือตอนเที่ยงคืน กลางดึกของคืนวันที่ 15 ย่างไปวันที่ 16 ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นงาน Apple Special Event ของปีนี้นะครับถ้าไล่ย้อนกลับไปปี 2019ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดตัว iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max พร้อมกับการเปิดตัวของทางฝั่ง Apple Watch Series 5 แล้วก็ iPad รุ่นที่ 7 นะครับ รอบที่แล้วนะครับ Apple จัดงานวันที่ 10 กันยายน 2019 ซึ่งระยะเวลาต่างกันประมาณ 5 วันนะครับ ก่อนหน้านี้มีข่าวเลยว่า Apple น่าจะไปเลื่อนการจัดงานไปเป็นชักช่วงเดือนตุลาอะไรประมาณนี้ข้อมูลที่ลือมานั้นไม่เป็นจริงนะครับ สรุปก็คือณนะวันนี้เรารู้แล้วว่า Apple จะจัดงานเปิดตัว รูปแบบการจัดงานจะยังคงใช้ รูปแบบการจัดผ่านทางออนไลน์นะครับ ส่งสัญญาณมาจาก Apple Park ที่สำนักงานใหญ่นะครับที่เมืองคูปติโนในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนระยะเวลาการจัดงานนั้น ความยาวในการจัดงานนั้นจะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบในปีที่แล้ว ระยะเวลาการจัดงานจะอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมงกับ 50 นาทีนะครับส่วนใหญ่จะไม่เกิน 2 ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าที่เราจะได้เห็นนะครับก็ก็เป็นทางฝั่งของ iPhone รุ่นใหม่นะครับที่เราอาจจะเรียกกันไปแล้วว่าเป็น iPhone 12นะครับแล้วก็ที่ออกมาพร้อมๆกัน ก็น่าจะได้เห็นในฝั่งของ Apple Watch Series 6 แล้วก็ เป็น iPad รุ่นที่ 8 ด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงส่วน iPad Air นั้นจะมีหรือไม่มีนั้นก็ต้องรอติดตามกันทีนึง แต่หลักๆ 3 อุปกรณ์หลัก ๆ ที่ Apple มักจะเปิดตัวเสมอในช่วงเดือนกันยายน คือ iPhone Apple Watch แล้วก็ iPad รุ่นล่างสุดนะครับ แต่หลังจากที่ทาง Apple ประกาศวันจัดงานได้ไม่นานครับ มีรายงานจากทางฝั่งของบูมเบิร์กครับก็คือทางของมาร์กโกแมนนั่นเอง บอกว่า ในงานในรอบนี้วันที่ 15 กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ ทาง Apple จะไม่ได้เปิดตัว iPhone แต่ว่าจะเน้นในการเปิดตัวของทางฝั่ง iPad แล้วก็ Apple Watch เป็นหลักนะครับ ส่วนงานเปิดตัวของ iPhone นั้นน่าจะยังอยู่ในช่วงของเดือนตุลาเช่นเดิมนะครับ นอกจากนี้เราไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์เป็นวันมอลติงอีกหรือเปล่านะครับว่าจะอาจจะมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาในอีเวนต์ในรอบนี้ก็ต้องรอติดตามกัน แต่หนึ่งสัญลักษณ์นะครับที่เราเห็นจากบัตรเชิญในรอบนี้ก็คือในเรื่องของสี Apple ใช้โทนสีเป็นสี น้ำเงินสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับเป็นลายเส้นแล้วก็ม้วนๆกันเป็นรูปแอปเปิลนะครับซึ่งข่าวลือก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องของการเพิ่มสีใหม่ให้กับ iPhone นะครับปีที่แล้วสีที่เพิ่มมาใหม่ใน iPhone คือสี Midnight Green แต่ว่าในข่าวลือ iPhone ปี 2020 นี้ ลือมาว่าจะใช้สี บลูนะครับหรือว่าสีน้ำเงินนะครับต้องไปดูว่าต้องเป็นโทนไหน อะไรยังไง เราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะครับไว้เดี๋ยวยังไง ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆ จากทางฝั่ง Apple นะครับอย่าลืมครับกดไลค์ที่คลิปเราเอาไว้นะครับแล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของเราติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตดีๆ แบบนี้ ผมต้องไอมด ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ